ล้นแน่นอนล้นครับนะครับผมใช่ครับเนี่ยครับอันตรายมากถ้าเราไม่ยืนทับ มันก็จะพุ่งออกมาแล้วมันก็กระจายไปทั่วเลยครับ เอาแล้วครับคุณนนทวัฒน์วันนี้วันที่ 2 ที่เราจะต้องทำการฉีดโฟมแล้วใช่ครับผมนะตอนนี้เราไปถึงระดับไหนแล้วครับ ตอนนี้เราก็ไล่ฉีดเคลือบไว้หมดแล้วแล้วตอนนี้กำลังไล่ฉีดเต็มทีละช่องครับ ทีละช่องแล้วนะฮะเบื้องต้นตอนนี้กี่ช่องแล้วครับ ตอนนี้ฉีดเต็มได้น่าจะเกือบเต็มแล้วช่องหนึ่งครับโอเคนั้นเราไปดูกันได้ครับไปครับเดี๋ยวเต็มแล้วครับนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะความหนาแน่นของโฟมนะครับนะฮะที่มันกำลังจะทำการพองตัวและขยายขึ้นมา นะฮะอยากให้ท่านเห็นเลยฮะแล้วก็โป๊ะนี่ก็ใหญ่มากนะครับทั้งหมด 12 เมตรครับท่านผู้ชมครับ ดูกันครับไม้จะพองตัวขึ้นมา แล้วเราก็ทำการปาดใช่ไหมครับใช่ครับนะท่านสามารถนะฮะมาตักทานกันเองได้เลย แต่ถ้าเราปล่อยทางนี้ไป เราไม่ปิดฝาเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะล้นออกมาครับล้นออกมาเราต้องทำการรีบปิดใช่ครับต้องทำการรีบปิดแล้วเหยียบไว้ครับนี่ครับนะนี่ครับ และต้องทำการเหยียบถึง2ถึง3คนใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะผุดขึ้นมาการขยายตัวความหนาแน่นสูงมันขนาดสองหลังสองคนใหญ่ๆเนี่ยยังเด้งขึ้นได้เลยครับยังกดยังไม่อยู่เลยนี่ฮะ นี่ฮะนี่ฮะขาสั่นเลยฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับขาสั่นครับ นี่ฮะ ขาสั่นครับ นี่ก็แสดงว่านะครับ คุณนี่ พัดลมเป่าอ๋อพัดลมโัดโถผมนึกว่าคุณไม่ไหวฮะไม่ใช่นะครับผม อันนี้คือเราคือเออต้องหัดให้เต็มใช่ไหมใช่ครับัให้เต็มเพื่อจะได้สวยงามครับ อืม ูฮะท่านผู้ชมครับ เปิดก่อน เปิดก่อน นี่ฮะ โอ้โหอครับเปิดเปิดเนี่ย ปึ๊บวิปครีมครับผมนั่นแหละตอนนี้เราก็กำลังกำลังการเริ่มฉีดชุดที่2แล้วอ่าอันนี้การชุดที่สองการฉีดก็คือคนต้องลงเข้าไปครับเพราะว่าไม่งั้นจะฉีดไม่ถึง คนจะลงเข้าไปฉีดด้านในเลยครับมุดเข้าไปข้างในตอนนี้เราลงพื้นหมดยังลงเครื่องพื้นหมดแล้วทุกช่องครับทุกช่องแล้วครับมันมีทั้งหมดกี่ช่องครับตอนนี้สี่ช่องครับสี่ช่องใช่ครับเราเก็บไปช่องหนึ่งนะใช่ครับเหลืออีกสามใช่ครับนะฮะแต่การทำงานก็คือต้องลง างจะร้อนมากแล้วอู่เลยครับอบข้าวเลยต้องแผ่นแผ่นเหล็กตัวนี้มันร้อนแล้วก็รนคนลงไปก็คือจะร้อนมากเลยอุณหภูมิมันจะลดลงไปไหมถ้าการลงไปมันคือกับล้อตกข้าวแรงไหมถ้ามีโฟมแล้วถ้ามีตอนนี้โฟมมันฉีดพื้นไม่ได้ฉีดใต้ผนังถ้าฉีดใต้ผนังก็คือจะลดลงได้ก็ช่วยได้ครับนี่เราฉีดพื้นนะใช่ครับออ๋ฉีดจากพื้นก็เลยไม่ได้ช่วยเรื่องอุณหภูมิลด วันที่ 3แล้วเดี๋ยวเราไปหารองเต่ากันมา สวัสดีครับท่าน โอ้ยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้วันที่3โอ้ยรู้สึกดีใจมากเลย ลูกปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วค่ะอีก3วันคงได้ใช้แล้วตอนนี้ดีใจมากๆเลยสาเหตุเมื่อวานที่ผมแจ้งไปว่า นะฮะฝนตกลมแรงสามช่องไปแล้วเหลือช่องสุดท้าย ค่ะ เหลือช่องสุดท้ายเมื่อคืนลุ้นอยู่ว่าเห็นลมฝนมาคาดว่าจะเสร็จแต่ว่าเ่อตกใจฝน แต่ก็โอเคนะตามากาตอนนี้เป็นไงอากาศวันนี้สดใสมากรับรองวันนี้เสร็จแน่นอนน่าจะจบแล้ว น่าจะจบบอกไปแจ้งไปแล้วว่าก่อนเที่ยงแน่นอน แล้วทลองเตารอจบรุปนะฮะว่าน้ำโป้ของเราจะสวยงามแค่ไหนแค่ไหนกัน่มีป้ายมาด้วยป้ายครับ โอเคมีป้ายขอท่านนายกของเรานายกสุดยอดค่ะที่หนึ่งในใจเลย เลยทำป้ายขึ้นมาเลยอ่ะค่ะทำป้ายขึ้นมาเพื่อขอบคุณท่านจริงๆแค่ป้ายเนี่ยไม่พอกับน้ำใจของท่านที่ท่านให้ให้กับเราเนาะอันนี้แต่แต่จากจากใจเลย จากโรงเรียนจากโรงเรียนเลยค่ะเพราะทุกเรื่องท่านช่วยเหลือตลอดครับผมค่ะนะยังเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ ในช่วงสุดท้ายของการพ่นโฟมอเหรือฉีดโฟมจ้ะอ่ขอบคุณมากครับไปตามผมมาครับ อ่าฮะแล้วตอนนี้นะครับในช่องสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราเข้าไปดูกันครับผม้คุณนนทวัฒน์ถ่ายเก็บแล้วครับนะและตอนนี้นะฮะโฟมในช่องสุดท้ายกำลังจะขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนนะที่ยังไม่เคยเห็นนะฮะและนี่ก็คือโป๊ะของโรงเรียน คณะราษฎรบำรุง ปทุมธานีนะครับโฟมของเราในช่องสุดท้ายคือช่องที่4นะกำลังจะทำการขึ้นมาแล้วครับ และก็ต้องยืนครับ อันนี้สำคัญมาก ถ้าเราไม่ยืนนะโฟมก็จะทำการดันฝาขึ้นมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะท่านผู้ชมหลายคนนะฮะที่เห็นแบบนี้แล้วต้องใช้รับน้ำหนักอย่างดีนะครับผมนะฮะดูครับคุณนนทวัฒน์แบบนี้ก็เต็มล้นแน่นอนนะครับผมใช่ครับอันตรายมากถ้าเราไม่ยืนทับ มันก็จะพุ่งออกมา แล้วมันก็จะกระจายไปทั่วเลย นั่นนะครับเนี่ย้นะน้ำหนักคนน้อยมันก็จะดันขึ้นมาเหมือนกัน ดันขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยฮะน้ำหนักพันกว่าโลถามว่าทิ้งน้ำแล้วเป็นยังไงลอยทิ้งน้ำลอยลอยแล้วอายุของการใช้งานของมันโฟมตัวนี้ เราจะไม่ทิ้งน้ำไม่ต้องน้ำครับ ใช่ครับ เพราะมันสลายได้ยากมากายาก ใช่ครับยากมาก นี่ฮะ วิธีการทำลายมีสองอย่างคือเผาแล้วฝังกบเท่าเผาแล้วฝังกบ ใช่ครับ นะครับ เรียบร้อยแต่อันนี้มันคือการลามไฟไหมตัวนี้ตัวธรรมดาครับ ธรรมดา ใช่ครับนะไม่ใช่การลามไฟถ้าการลามไฟก็จะเผาถามว่าเผาได้ไหมแต่ว่าต้องความร้อนองศาเป็นพันองศาเลยครับ อ๋อถึงจะเผาอยู่ได้แต่ถ้าความร้อนระดับเผาไหมอย่างเงี้ย เผาไม่ได้ครับ หมดกังวลกับการที่จะโดนไฟเลยดีกว่าใช่ครับนะฮะเพราะว่ามันไม่ติดง่ายๆ ไฟพวกไฟช็อตพวกไฟอย่างเงี้ยครับไม่ติดง่ายๆ ไม่ติดง่ายๆ แน่นอนนะครับอ่าแล้วนี้ขึ้นมาแล้วครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว และนี่คือช่องที่ 4 เราบอกว่าไม่เกินเที่ยงตอนนี้ นะฮะเวลาเอาดูเลยครับ 5 โมงนะครับ 5 โมง 1 นาทีเอ้ยเท่าไหร่5 โมงเท่าไหร่5โมง3นาทีครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้เราอยากให้ทุกชมนะฮะได้รู้กันเลยนะที่เราพูดเมื่อต้นนะรายการนะครับว่าเราใช้เวลานะครับ ไม่เกินเที่ยงและตอนนี้ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะแงก่อนลค่อยปน อาดาถุงดำมาเก็บโอ้อาถุงดำเครับผมนี่ครับ ทั้งหมด 4 ช่องเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ต้องเห็นเลยนับเลยนะฮะเราจะทำการเก็บภาพนะให้กับท่านนายกของเรากันนะครับอ่าอันนี้ 2 ช่องนะฮะอันนี้2ช่องนะฮะคือ 2 ห้องใหญ่นะนะในพื้นที่ของโป๊ะทั้งหมด 12 เมตรนะฮะความยาวนะครับผมแล้วก็ไปดูอีก 2 ช่องครับ นี่ครับอ่านะฮะครบแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันจักกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะและวันนี้ก็หมดเวลานะจบเส้นแล้วคุณนนทวัฒน์นะอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่มีโป๊ะซิ่ง ยังไม่ทำการฉีดโฟมครับก็เลยครับ ถ้ายังไม่ทำการฉีดโฟมแนะนำให้ฉีดไว้ก่อนดีกว่าครับถ้าไม่ฉีดก่อนเนี่ยก็จะมาล่วงเนี่ยแล้ว ช้เวลาในการฉีดยาวนานขึ้น เราต้องมาเก็บทำความสะอาดวันหนึ่งเต็ม ๆ แต่ถ้ารั่วปุ๊บเราจะมีค่าดำเนินการทำความสะอาดแล้วอุดรอยรั่วก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันจะทำให้ลูกค้าสิ้นเปลืองเปล่าเพราะยังไงอ่ะทุนทุกทุนในต้องรั่วอยู่เลยครับยังไงต้องรั่วไม่มีทุนไหนที่จะอยู่คงทนถาวรนะครับนะแต่ถ้าซื้อมาใหม่ๆแล้วฉีดเลย ก็จะดีกว่าก็ยืดอายุการใช้งานอย่างสมมติเหล็กเนี่ย ่ใช้งานไปเนี่ยประมาณ 5 ปีถึงถึง 10 ปีเนี่ยผูเริ่มรั่ว แต่พอฉีดโฟมเข้าไปแล้วเกิน 20 ปีจะไม่ผูไม่รั่วครับ โอ้โห และนี้นะของท่านนายกของเรารปกติแล้วทั่วไปเราประกันกันกี่ปีครับสองปีครับประกันให้สองีเราประกันเลยถ้ารั่วซึมหรือมีน้ำเข้าเราก็ซ่อมแซมให้ฟรี ไม่มีคใช้จ่ายเพิ่มครับ ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยงานช่องจกมกทีวีกับผมบอมจกมกและคุณนนทวัฒน์จะไปไหนต่อเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ของเราด้วยครับนะแจ็คพอตแล้วครับวันนี้ ขอฉลองครับ คุณซับครับวันนี้แล้ว นะครับผมขอบคุณมากครับผมนนทวัฒน์ครับผมครับ ขอบคุณครับ กดติดกดติดกดติดกดติดกดติดแล้วก็กดถูกใจ กดถูกใจ กดถูกใจกดถูกใจ ขอบคุณทางบริษัทธานาบอมครับที่ที่มาดำเนินการให้เร็วนี่ทำทั้งกลางวันกลางคืนใช่ครับนะครับ แล้วภายในสามวันเสร็จทันเวลาเนี่ย เปิดพอดีครับต้องขอบคุณนะครับขออนุญาตนะครับ ตัวอย่างถ้าเป็นถัง 200 ลิตร ถ้าเราทำการฉีดโฟมไปแล้ว เรารับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลโดยประมาณครับ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะที่เรารับหนักได้เต็มจุเป็นร้อยร้อยคนยังได้เลยครับอยู่ตรงนี้ครับผม